คูดเลยเนี่ยแถวสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับหนึ่งกับหกไม่มีนะ ตัว เขาเรียกว่าอะไรอะตัว ตัวคูณแก้วฮ็อกเทลด้านล่างอะนะครับ สวยช็อตมาดอกนี้ขอหนัก ๆ เรียบร้อยฮะเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะเออมาสักทีครับผมรอตั้งนาน โอ้โห มาจะได้นะช็อตดอกใหญ่มาดอกหนึ่ง อ่ะ มามีช็อตประทับใจแล้วอีกหนึ่งดอกท่านผู้ชมฮะนะครับ สวยอยู่สวยอยู่นะ สวยอยู่แปลว่าอะไร ก็แปลว่าสวย จริงๆ แหละ เนี่ยปรับเป็นหนึ่งร้อยแต่เก้าพันถือ ว่า โอเคมากๆเลย ฮะ นะ ถ้ามาก กว่านี้ก็คือแบบ โอ้โหโคตรกำไรมาครับผมท่านชมมากราบ สวัสดีท่านชม ทุกด้านด้วย นะ ครับ ผมยินต้อนรับนะเข้าสู่ช่องทางของทาง YouTube นะก็คือเฮตต้นชาแนลช่องนี้แหละนะเฮตต้นสเตตฝันมาแล้วจ้า นะครับผมรวมถึงเพื่อนๆทางด้านกลุ่มแอปแบนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทางด้านสปปลาวอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมอยากเป็นทางการสบายดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะมาวันนี้ยังอยู่ที่เกมค็อกเทลนะทิ้งท้ายไปรอบที่แล้วนี่ก็คือนะครับบวกไปรอบใหญ่รอบหนึ่งเลยปรับไปที่เบ็ดร้อยนะท่านผู้ชมมาเป็นเกมที่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นเลยหลักเป็นปีท่านผู้ชมมาไม่ได้เข้ามาเล่นไม่ได้เข้ามาแตะเลย แล้วก็ฮะเข้าอีรอบนี้ท่านผู้ชมนะ มาใหม่ๆ คือเหมือนเหมือนมันตัวเกมมันจะแจกเหมือนจะล่อให้เราเล่นต่อท่านผู้ชมนะครับ ก็จัดไปดีครับนะเดี๋ยวมาลุยต่อรอบนี้ผมเชื่อว่า รอบนี้ไม่แจกเปี้ยงป้างเท่ารอบที่แล้ว รอบเมื่อกี้แน่นอนท่านผู้ชมฮะแต่มันยังแจกอยู่แล้วก็ผมอยากจะลองซื้อฟรีสปินดู เพราะว่าฟรีสปินยังไม่เข้าเลย ยังไม่เห็นเข้าเลยสำหรับเกมค็อกเทลไนท์เนี่ยนะครับ ก็เดี๋ยวจะลองซื้อดูเพราะว่าเพื่อนๆ หลายท่านก็อยากดูด้วยว่าซื้อซื้อฟิสปินเป็นยังไงฟีเจอร์อะไรต่างๆเนี้ยเป็นยังไงนะครับของทางด้านเกมค็อกเทลไหนเดี๋ยวจะซื้อให้ดูวันนี้แหละรอบนี้แหละนะครับก็ เดี๋ยวขอกดไปก่อนได้ไหมให้มันบวกขึ้นมาก่อน เดี๋ยวซื้อพี่ปินให้ดูนะ ซื้อเท่าไหร่วะเนี่ยกดดูโอ้โหเจ็ดพันห้าอ่ะมาเจ็ดสิบห้าเท่านะสำหรับเกม อ่าคอเคลไนวันนี้นะครับผมปรับไปที่เป็นร้อยผมซื้อที่ฟรีสปินเบิร์ดหนึ่งร้อยแน่นอนนะ ซื้อเจ็ดพันห้าแน่นอนนะ แต่ก่อนนะคือเนื้อสิ่งอื่นใด โอ้ตะกุกตะกักนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดคือ ผมต้องเล่นให้มันได้กำไรก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยเอากำไรส่วนตรงนั้นเนี่ย มาซื้อฟรีสปินท่านผู้ชมฮะอ้าวไม่พูดพร่ำเพลงไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมไปขอยัดกดมือนะครับผมนะ ยังไม่ออโต้นะแล้วก็ผมกดโหมดเทอร์โบนะ เห็นไหมท่านผู้ชม อาจจะเกลือนะ เป็นไปได้ว่าจะเกลือคูณ 4 มาสวย ฮะหกร้อยสี่สิบโอ้ได้น้อยจัดเลยวะเฮ้ย เก็บคูณ2ไม่มีตัวต่อนะ เนี่ยแก้วค็อกเทลเนี่ย คือเก็บตัวคูณไปเรื่อย ๆ ตามคอมโบนะ เดี๋ยวไปเรื่อยเดี๋ยวดูรู้นะท่านผู้ชมฮะได้ขึ้นมา 1 รอบไปเรื่อยเนี่ยนะ เก็บตัวคูณคูณกับตัวคูณเนี่ย มันก็จะขึ้นนะ ขยับขยับไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวให้มันได้ก่อนเนี่ยเห็นไหมวาเชื่อมมา1คูณ2 ขยับนะ ตัวคูณ4ออกแล้วคูณ6 ก็มีท่านผู้ชมฮะแต่นะ ตราบใดที่มันออกไม่คอมโบต่อเนื่อง มันก็จะมาเริ่มที่คูณ2 อยู่ดีท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องมาลุ้นกันเอาอีกอยู่ดีท่านผู้ชมฮะแต่ก็ยังดีว่ามันแจกรางวัลดีนะ อืมเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ผมต้องเมมไว้แล้วแหละต้องเฟเวอร์ิตไว้ละนะน่าสนใจ ถ้าเพื่อนๆไม่ได้แนะนำมาเนี่ยโอ้ผมไม่ได้เข้ามาเล่นแน่นอนฮะนะครับ อืม กำไรวันสองพันกว่าแล้วนะตอนเนี้ยไปก่อนไปก่อนเบ็ดหนึ่งร้อยนี่แหละมาคูณสองไปวายเชื่อมมา แถวไกลไม่ถึงด้วยมีตัวต่อโอ้ย น่าเสียดายไว้เออมาโอ้ยเจ้าขอกเทลมาหน่อยเถอะอะอ่ะหนึ่งสองสามมาตัวคูณ มีว่าไงจ๊ะวายไม่ออกนะไม่ช็อตตัวคูดเลยเนี่ยแถวสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับหนึ่งกับหกไม่มีนะ ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะตัวตัวคูณแก้วฮอกเทลด้านล่างอะนะครับ สวยช็อตมาดอกนี้ขอหนักๆเรียบร้อยฮะเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะเออมาสักทีครับผมรอตั้งนานโอ้โหมาจะได้นะช็อตดอกใหญ่มาดอกหนึ่งอ่ะมามีช็อตประทับใจแล้วอีกหนึ่งดอกท่านผู้ชมฮะนะครับ สวยอยู่ สวยอยู่นะ สวยอยู่แปลว่าอะไรก็แปลว่าสวยจริงๆ แหละเนี่ยปรับเป็นหนึ่งร้อยแต่เก้าพันถือว่าโอเคมากๆเลยฮะ นะ ถ้ามากกว่านี้ก็คือแบบโอ้โหโคตรกำไรแล้วนะลูกเกมก็ทำสวยวะนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมลองซื้อฟีสปินดูดีไหมนะครับเดี๋ยวผมขอขออนุญาตลองซื้อฟีสปินดูนะ เพราะว่าฟีสปินข้างนอกไม่เข้าเลยท่านผู้ชม นะฟิลิปปินส์ข้างนอกไม่เข้าเลยไม่มีไม่มีวี่แววเลยนะมามากสุดแค่ 2 ตัวที่เห็นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองซื้อดูฮะเจ็ดพันห้านะเพราะว่าเราได้ 9,900 มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวใช้กำไรตรงนี้แหละซื้ออ้าวมาลองดูดิฟิลิปปินส์เกมนี้เป็นยังไงนะแต่ผมไม่รับประกันนะเพราะว่ายังไม่เคยเข้าฟิลิปปินส์เพิ่งซื้อเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวลองดูทั้งหมดอ่าสิบหมุนฮะสิบหมุนสิบฟรีนะเรียบร้อยสวย มาหมื่นสี่แตกเรียบร้อยฮะได้ค่าซื้อฟิลิปปินส์เจ็ดพันห้าคืนแล้วก็กำไรประมาณเจ็ดพัน โดยประมาณโดยประมาณนะสวยนะเจ็ดพันห้าเหมือนกันกำไรนะครึ่งครึ่งเลยผมตีเน็ตไปเลย นะครับมาสวยฮะโอ้โหเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเนี่ยคุ้ม ดอกเดียวคุ้มฮะซื้อฟิลิปปินส์ฮะฟิลิปปินส์เบ็ดหนึ่งร้อยนะซื้อเจ็ดพันห้านะคุ้มนะได้ค่าซื้อฟรีคืน แล้วก็กำไรเน็ตเน็ตเลยตอนเนี้ยนะครับ ไม่น้อยเลย ไม่น้อยเลยตอนเนี้ยโอ้โห เพลงนี้แบบตื้อๆนะ เพาะดีวะโหมุนอย่าเพิ่งเกลือเนอะอย่าเพิ่งเกลือนะอย่าเพิ่งเกลือนะ ขออีกขออีกขออีก เออมาอืมตัวเขียวไม่มีนะ เตรียมช็อตแล้วอะนะครับ ตัวคูณเออมาดีครับผม ดอกนี้หนักจริงรับประกัน เรียบร้อยฮะห้าหมื่นแตกเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะไม่ต้องแปลกใจนะทำไมผมถึงไม่ตื่นเต้น เพราะว่ารู้อยู่แล้วถ้ามันแจกแบบนี้นะครับผมซื้อฟิีสปินเป็นครั้งแรกด้วย ไม่ได้เข้าแบบแตกนอกด้วยนะครับผมผมยอมซื้อเลยเบ็ดหนึ่งร้อยนะซื้อไปเจ็ดพันห้านะ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนท่านผู้ชมฮะเหมือนเราเจอมาเอาง่ายนะ เห็นไหมแตกนอกไม่เท่าไหร่แต่ว่ามาซื้อฟิีสปปิน เปี้ยงป้างอีกแล้วนะครับผมหลังจากนี้ก็คือมันจะเริ่มแจกยากแล้วนะ ถ้าตัวเกมมาแบบเนี้ย ตัวเกมจะเริ่มแจกยากนะท่านผู้ชมนะ ขอยัดกดไปเลย ตัวเกมจะเริ่มแจกยากละคอยดูนะ รอบต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าผมยังเล่นอยู่นะแต่เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าไม่มีช็อตประทับใจหรือว่าผมเล่นเสียก็อาจจะไม่ได้ตัดคลิปลงในช่องนะครับนะสำหรับเกมนี้แต่ผมผมว่าผมน่าจะกดแน่นอนนะเพราะว่าอยากรู้นะว่ามันจะยังแจกอยู่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ช็อตประทับใจนะผมตัดคลิปลงแน่นอนนะเนี่ยลงช่องให้เพื่อนได้ดูแน่นอนนะครับผมแต่นี้เป็นอีกคลิปหนึ่งแน่นอนนะ ซื้อวิปปินรอบแรกนะ ในรอบปีของเกมเนี้ย ครั้งแรกนะครับผมปรับไปเลยที่เบ็ดหนึ่งร้อยนะครับ ผมถือว่าคุ้มนะครับอ่ะเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละนะครับผมไม่ไม่ไม่ไปต่อนะ ท่านจะไปก็ไปนะครับ ผม อ่ะบอกบอกกันสักนิดหนึ่งว่า ผมไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะ ไม่ได้แนะนำนะครับเออให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาก็พอนะคิดซะว่าเฮียต้นมาทำคอนเทนต์เกม เนี่ย ปั่นสล็อตให้มันแตกให้ดูแค่นั้นเองสนุกสนุกนะ ก็ไม่ได้นำให้มาทำตามนะครับเออทุกท่านไม่ได้ชักชวนนะครับเอาฝากไว้ด้วยละกันท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแล้วก็เดี๋ยวเหลือแต่ชื่อว่า 9,600 นะ เดี๋ยวอาจจะลุยต่อในวันพรุ่งนี้ไม่งั้นก็รอบต่อไปนะเดี๋ยวดูก่อนผมขออนุญาตเนี่ยนะหิวข้าวแล้วนะ เดี๋ยวว่ากันสักคู่เดียวผมขออนุญาตถอนออกก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะครับ ผมสวัสดีครับ